ส่วนที่ 2นะครับในส่วนของ q u a l i f d Pilot ในส่วนนี้นักบินเองจะต้องจ่ายเงินตัวเองนะครับ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุนส่วนตัวนะครับ โดยใช้งบประมาณประมาณ 2 ล้านบาทนะครับ ในการเข้าไปเรียนนะครับ ในส่วนนี้จะใช้ระยะเวลา 1 ปีเช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่าในการเรียนนั้นจะไม่มีการการันตีงานใด ๆนะครับ ทุกคนที่เข้าไปเรียนจะต้องรับความเสี่ยงเองนะครับ ดังนั้นในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าหลาย ๆ คนไปเรียนเรื่องของทุนส่วนตัวค่อนข้างเยอะมากนะครับ ถึงแม้ว่าตลาดการบินในปัจจุบันนี้จะค่อนข้างเติบโตในถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อประมาณปี 2 ปีที่ผ่านมานะครับ แต่ก็ยังมีความขาดแคลนอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ ดังนั้นในส่วนของ Qualified Pilot เองจะเห็นว่ามีความน่าสนใจอยู่ในระดับหนึ่งสำหรับน้อง ๆ หลาย ๆ คนนะครับที่ไม่สอบผ่านที่สอบไม่ผ่านจากสายการบินนะครับ ในการเรียนแบบ Qualify Pilot หรือทุนส่วนตัวนั้นนะครับ ก็จะต้องไปสมัครเรียนกับโรงเรียนการบินด้วยตนเองนะครับ เพื่อที่จะให้โรงเรียนการบินนั้นส่งตัวน้องๆไปสอบกับหน่วยงานทางการแพทย์นะครับ เช่นโรงพยาบาลภูมิพลนะครับหน่วยงานเวชศาสตร์การบิน หรือว่าโรงพยาบาลกรุงเทพหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้การรองรับในการออกใบอนุญาตนักบินนะครับ เมื่อผ่านแล้ว ถึงจะมีสิทธิ์ไปเรียนที่โรงเรียนการบินโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีนะครับ มีชั่วโมงบินอยู่ประมาณ 200 กว่าชั่วโมงนะครับ หลังจากนั้นแล้วเมื่อจบการศึกษา โดยได้หลักใบอนุญาตนักบินพาณิตรี และใบอนุญาตหรือใบแพทย์เนี่ยนะครับเป็นเรียกว่า medical class 1เนี่ยนะครับ ตัวน้องๆเองจะต้องนำใบอนุญาตเหล่านี้ไปสมัครกับสายการบินเอง นอกจากนี้แล้วใบอนุญาตเหล่านี้น้องๆ จะต้องคีบเคอร์เรนต์ตามกฎ ของ ICAO นะครับหรือองค์กรองค์กรองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศนะครับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าใน 2 ลักษณะคุณสมบัติของการเป็นนักบินนี้นี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Student Pilot หรือว่า Qualified Pilot ล้วนมีแนวทางที่แตกต่างกันออกไปครับ